สวัสดีตอนเช้าเช้ามิมาตกตกบักหนักเลย ตกยางบักแห้งมิมาลมฤดู ตอนนี้เป็นฤดูดอกไม้บาน ดอกไม้ปลีใบไม้ปลีมันมันตกลงมาได้จังไดบ่ได้พอแสงแดดจะเทือดอกคอย ลำบากลำบนบ่เลิกบ่แล้วนั่งดินฟ้าอากาศ